นะครับ อืม อืม ครับ ศาสนาทุกศาสนาที่มนุษย์พูดถึงมาจากจุดเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกศาสนานั้น นับถือทุกทุกศาสนาลุงนะครับ แต่ถ้าหาว่าจะปฏิบัติตามแนวทางศาสนาใดต้องบอกว่าพุทธะนะครับ พุทธะนะครับ ปฏิบัติตามแนวทางใดต้องเป็นพุทธะนะฮะ เพราะพุทธศาสนาสอนให้รู้จักตัวเองนะครับ สอนรู้จักธรรมชาติ โดยเพราะยิ่งธรรมชาติที่เป็นตัวของเราเองเนี่ยเป้าหมายของศาสนาพุทธย่อเรียบร้อยเลยแค่นี้เองครับย่นย่อทั้งหมดแปดหมื่นสี่แล้วก็เรื่องราของมนุษย์อย่างเทพพรหมเองต่างอยู่ในตัวมนุษย์หมดอะบอกให้ทราบก็แล้วกันนะครับยในตัวมนุษย์หมดนะครับ พวกนี้จะรู้ได้โดยต้องตายตามความจริงสามประการทุกสมุทัยนี้รอดเท่านั้นนะครับ จึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ ด้วยตัวของเราเองนะฮะไต่ตามหัวข้อธรรม